ยค่ะ12หมื่นวันนี้พี่กะโหลกจะเตะจะปัซ่าซ่าาได้กลับไปเท่าไหร่เนี่ยค่ะ วันนี้มาที่หมูดอกบางเบาแบบแบลแบนะคะอยู่ที่4ย์ค่ะ มาดูกันเลยจ้าพี่กะโหลกมาขับยังไงไปยังไงโอ้แปดหมื่นแล้วจ้าสี่หมื่นหักเปลี่ยนรถเลยโอ้ยยังไม่แตกเลย ขอร้องอย่ามาตกปลากันมา้ะ ห0 5ไปแล้วโอ้ยมาแล้วจ้า600คูณ6 1560ยั่วจริงงมาแล้วจ้าคูณงสองคูณ6โอ้ยตัววายเป็นปลาแบบนี้คูณแปดคูณเก้าคูณสิบไปโอ้ยอย่างนี้มาจ้ามาดูกันเลยดิคกวินโอ้ยซูเปอร์เมกะวิน264240ไปละเป็นไงคะหมุน4 0ี2 6ู2 4 0ปัวจริงจริงยังไงยังไม่จบยังไม่จบอย่าเพิ่งนะจบค่ะอยากอีกอยากอีกห้าหมุนอยากอีกห้าหมุนยังไง มาแล้วโอ้ย อีกรอบไหมจัดกับเพิ่มอีกหนึ่งตัว ขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นโอ้ยใบข้าไม่แบบไลมาเลยสองหนึ่งหกสุดคูณสิบไปแล้วตอนนี้คูณสิบไปแล้วโอ้ที่ตลกปางจริงไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดมาแล้วตาสี่แปดสุดคูณสิบสามไปแล้วอีกสามหมุนยังไงเยอะจริงจริงตอนนี้ยอดทะลุสามหนึ่งหกศูนย์ุดไปแล้วโอ้ยหมุนสี่ร้อยนี่มันเตะจริงๆ มาเลยจ้ามาเลยยังไงอย่าเพิ่งหยุด สสิบี่ปิดท้ายไปเลย มาดูกันเลยค่ะ โททวินเท่าไหร่ โททวินโททวินอยู่ที่เท่าไหร่งแปดหกศูนย์โอ้ยเตะปังกระโหลกแตกแบบนี้ อยากเล่นใต้คลิปได้เลยจ้า